สำหรับในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นการนำเสนอในส่วนของการบันทึกเสียงของผู้บรรยายนะครับ รวมไปกับตัวไฟล์นำเสนอของเราด้วยนะครับ โดยวิธีนี้นะครับจะมีประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับที่จะเอาไฟล์ตัวนี้ไปแจกจ่ายให้กับผู้สนใจนะครับ โดยที่เราสามารถที่จะเปิดไฟล์นำเสนอของเราขึ้นมาเพื่อทบทวน การนำเสนอของผู้บรรยายได้เลยนะครับ โดยไฟล์ที่บรรยายเข้ามานะครับ ก็จะแทรกไปกับสไลด์ในแต่ละสไลด์นะครับ ก็วิธีการนะครับ ก็ คลิกที่แผบเมนูสไลด์โชว์เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ไปที่ตัวเมนู Record สไลด์ตรงนี้นะครับ ก็คลิกเข้าไป สามารถที่จะคลิกเลือกได้นะครับ ว่าจะ เรคคอร์ดตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่า current slide นะครับที่เปิดอยู่ ก็ทำการคลิก ก็จะขึ้นป๊อปอัพโผล่ขึ้นมานะครับ ก็ติ๊กเลือกนะครับ slide and animation timing narration and laser pointer นะครับก็คือติ๊กมาเลยนะครับ ก็ทำการบันทึก ทั้งหมด จากนั้นคลิก start นะครับ สังเกตดูนะครับ ก็จะมีหน้าจอนะครับ recording มาเหมือนกัน สังเกตดูนะครับ ก็ตัวเวลาก็จะวิ่งไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวจะทดลองบรรยายดูนะครับเพื่ออัดเสียงนะครับ ก็คลิกสไลด์ต่อไปกรับสำหรับเนื้อหาในส่วนของ Microsoft PowerPoint นะครับ จะอธิบาย 3 ประเด็นหลักๆด้วยกัน ก็คือ หัวข้อแรกก็คือแนะนำเนื้อหาบทเรียน การจัดการสไลด์ การสร้างเนื้อหา การแทรกวัตถุในรูปแบบต่างๆ นะครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นการปรับปรับแต่งสไลด์สำหรับงานนำเสนอแนะนำเนื้อหาบทเรียน ก็จะมีหัวข้อการเลียกใช้งานโปรแกรมและการเรียนรู้ส่วนประกอบต่าง ๆของโปรแกรมนะครับ ก็มีการเลียกใช้งานโปรแกรมส่วนประกอบ การใช้งานแถบริบบอนแถบเมนูไฟล์ การตั้งค่า แล้วก็การใช้ตัวช่วย Help นะครับ การสร้างสไลด์ใหม่การบันทึกและการเปิดปิดไฟล์งานนำเสนอนะครับเสร็จแล้วทำการกดปิด สังเกตนะครับ ตรงสไลด์ จะมีรูปลำโพงโผล่ขึ้นมาสำหรับสไลด์ที่เราได้บันทึกเสียงเอาไว้นะครับ สามารถที่จะกดเพื่อฟังดูได้ สังเกตดูนะครับ ก็ตัวเวลาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจะทดลองบรรยายดูนะครับเพื่ออัดเสียงนะครับ ก็คลิกสไลด์ต่อนเนื้อหาบทเรียน ก็จะมี หัวข้อการเรียกใช้งานโปรแกรมและการเรียนรู้ส่วนประกอบต่าง ๆของโปรแกรมนะครับ ก็มีการเรียกใช้งานโปรแกรมส่วนประกอบการใช้งานแถบริบบอนแถบเมนูไฟล์ การตั้งค่า แล้วก็การใช้ตัวช่วยเฮลนะครับสำหรับเสียงบรรยายนะครับ อย่างที่บอกก็คือจะบันทึกเข้ามา ให้เราโดยอัตโนมัติ หรือเราจะดูมุมมองอนี้ก็ได้นะครับ สังเกตดูนะครับ ก็จะมีในส่วนของเวลา แสดงรายละเอียดมาด้วยในแต่ละสไลด์ตรงนี้ พร้อมด้วย เสียงที่เราแทรกเข้ามาลปตรงนี้ ทีนี้ในกรณีที่เราต้องการจะลบ เสียง แล้วก็เวลานะครับ ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ ก็คลิกที่เมนู Record เหมือนเดิม ก็จะมีปุ่มคำสั่งเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวเคลียร์ตรงนี้ เราสามารถที่จะคลิกเลือกเคลียร์คลิกเลือกเคลียร์นะครับ อ่าอันแรกก็เป็นเคลียร์ current slide ที่ใช้งานอยู่ หรือจะคลิกเลือกเคลียร์อ่า ตรงเวลาทั้งหมดตรงนี้ ข้างล่างนี้ก็เช่นกันนะครับ ก็คือมี current slide กับทั้งหมด ก็ทำการคลิก สังเกตรูปลำโพงตรงนี้นะครับ ก็จะหายไป ตรงเวลาของเราก็หายไปเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นการบันทึกเสียงของผู้บรรยายประกอบสไลด์ไปด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับ ที่มีประโยชน์ค่อนข้างมาก สามารถนำสไลด์ไปทบทวนต่อได้เลยนะครับ